สวัสดีค่ะ แม่โอ๊ตเองนะคะ หลังจากที่ CTM48 เนี่ย ได้ประกาศเรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้สมมุติถ้าเกิดใครเนี่ย เคยดูคลิปที่คุณแม่เคยมโนไว้ก็คือเดาเอาไว้ก่อนนะว่าใครจะเป็นเซนเตอร์ แล้วจะใช้เพลงอะไรนะคะ ก็ อันนี้แหละคลิปนี้นะคะ เดี๋ยวค่ายไปเจอแล้วเดี๋ยวเอ๊ะทำไมคุณแม่โอ๊ตไม่รู้นะอะไรอย่างนี้นะคะ วันนี้จะมาคุยเรื่องประเด็นนะคะ ประเด็นประเด็นสำคัญนะคะ ที่แม่จับมาทั้งหมดประมาณ 4 ประเด็นนั่นเองนะคะคือประเด็นแรกเนี่ยคือแนวทางของ CGM48 เนาะแนวเพลงเนี่ยนะคะ หลังจากที่สงสัยอยู่มาสักพักนึงแล้วว่ามันเป็นยังไงอันอย่างที่2นะคะก็คือเรื่องของนะคะน้องๆเนี่ยที่เรื่องของเพลงนะคะที่เป็นซิงเกิลที่1เองนะคะเรื่องที่ 3 นั่นก็คือนะคะ นั่นก็คือเหมือนตื่นเต้นเนาะไม่มีเรื่องอะไรหรอกค่ะ นั่นก็คือเรื่องของนะคะการที่น้องๆ CG48 นะคะลงเลือกตั้งนั่นเองนะคะในครั้งนี้นะคะ ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วมันจะเป็นยังไงนะคะ และอันที่ 4 ก็คือการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีความแตกต่างจากครั้งที่แล้วยังไงนะคะนั่นคือ4ประเด็นที่วันนี้แม่จำคู่นะคะก็ไปดูกันเลยแล้วกันนะจ๊ะ ับมาคุยกันเลยนะจ๊ะประเด็นที่ 1นนั่นเองนะคะ ตอนนี้เนี่ย คุณแม่ชัดเจนกับเรื่องของแนวทางของเพลงของน้องๆวง CTM48 เรียบร้อยแล้วนะคะ หลังจากก่อนหน้านี้ที่คุณแม่ทำคลิปมโน แล้วก็ไม่กล้ามโนในเขาเรียกอะไรนะไม่กล้ามโนในเพลงของวงอื่น ๆ วงน้องอื่นๆใน AKB48 ในประเทศญี่ปุ่นนะคะ เพราะว่าไม่มั่นใจในเรื่องลิขสิทธิ์ว่าใช้ได้ทั้งหมดทุกเพลงหรือเปล่าที่เขามีสรุปแล้วแนวทางชัดเจนนั่นคือน้องๆสามารถใช้ของวงไหนก็ได้ใน ใน 48 กรุ๊ปเพราะดังนั้นเนี่ยน้องเลือกแล้วนะคะ ทางทีมทางวงเนี่ยเลือกแล้วแม่ก็รู้แนวแล้วแหละว่า เชียงใหม่ CGM 48ออกมาแบบแนวน่ารัก เรียบร้อยแน่นอนนะคะ นี่ก็คงถูกใจนะคะกับ หนุ่มๆและสาวๆ หลายคนนะคะ ที่ชอบแนวหวานๆ เนาะแน่นอนนี่ก็เลยรู้แล้วว่าโอเค แนวนี้แหละนะคะ แล้วเวลามโนในซิงเกิลต่อไปเนี่ยแม่ก็จะมีแนวทางและในการเลือกเพลง ประเด็นที่2นะคะเรื่องของเพลงที่น้องๆได้มานั่นคือเชียงใหม่ 106 นะคะ ชื่อนี้ได้แต่ใดมานะคะ ชื่อนี้ก็คือ 106เนี่ยเป็นเป็นทางหลวงนะคะทางหลวงเชียงใหม่ลำพูนนะคะ ซึ่ง็นพูนเนี่ยมุ่งหน้าเข้าสู่เชียงใหม่นะคะ เป็นการเดินทางนะ เป็นเส้นทางการเดินทางมีความหมายอันลึกซึ้งนะ เพลงนี้บอกเลยว่าเป็นเพลงที่ เขาเรียกว่าอมตะ แล้วก็มีความหมายมากๆนะคะ คือเพลงนี้เนี่ยพูดถึงจังหวัดของเขานะคะ แล้วก็เป็นการมาพบเจอกันอะไรแบบประมาณนี้นะคะ มีความหมายที่ดีมากๆเลยนะคะ แต่ครั้งนี้เนี่ยก็มาพูดถึงเรามาพูดถึงเชียงใหม่นั่นเองนะคะ และของเขาเครื่องมีคำว่า315อยู่ในชื่อเพลงด้วย หมายความอันนั้นของเขาคือเป็นชินคันเซ็นนะคะสาย เส้นทางสาย35 315แม่โอ๊ตเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึ่งค่ะ NGT 48 เป็นวงน้องสาวของ AKB 48 เช่นเดียวกับ BNK 48 ในประเทศไทย NGT ย่อมาจากจังหวัดนีงะตะชินคันเส้น 315 มุ่งสู่จังหวัดนีงะตะ ราก็คือใช้ 106 ก็คือสายเส้นทางหลวง 106 นะคะ ที่วิ่งตรงเข้าสู่เชียงใหม่นั่นเองนะคะ นี่คือคอนเซปต์และความลึกซึ้งนะคะ ของเพลงนี้นั่นเองนะคะของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นมุมมองถ่ายท้องถิ่นของตัวเองเลยวัฒนธรรมศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนะคะใช่ประเด็นที่ 3 นะคะ ประเด็นที่ 3 วันนี้ที่มาพูดกันก็คือเป็นเรื่องของการเลือกตั้งนั่นเองนะคะ ก็ลีนะได้ประกาศเรียบร้อยแล้วว่า ให้น้องๆเนี่ยลงเลือกตั้งในการในครั้งนี้ เนื่องจากว่าอยากให้น้องๆเนี่ยได้ประสบการณ์นะฮะซึ่งมันดีมากค่ะ มากแล้วก็เพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะคะมันเป็นประเพณีของทุกปีนั่นแหละนะคะก็น้องนินากก็อยากให้น้องๆเนี่ยได้เข้าร่วมนะคะ ซึ่งจริงๆอารมณ์นี้น่าจะเหมือนน้องๆ BNK48 รุ่น2 ที่ตอนนั้นก็เพิ่งเข้าแล้วก็ต้องมาเขาเรียกอะไรนะมาเลือกตั้งแล้วนะคะ ครั้งนี้เนี่ยก็คือจะมียูนิตนะคะทั้งหมด 3ยูนิตนั่นเองนะคะมีเซนปัสสึนะคะ ก็ตั้งแต่อันดับที่1ถึง16นะมีอันเดอร์เกิลนะคะอันดับที่ 17ถึง32 แล้วก็อันดับ เป็นอันดับที่ 3 นะคะ เป็น next girl นะคะ ซึ่งมีอันดับที่ 33 ถึง 48 นะคะ เราก็ยังคิดสภาพเหมือนกับตอนที่น้องเชอเนี่ย ไปร่วมงานนะคะเซมเบอร์เวิร์นะคะ ที่ AKB ที่ 48 World ที่ญี่ปุ่นนะ อารมณ์นั้นแหละค่ะดังนั้นก็จะมี 3 นะคะ เลข3ยูนิต นะคะมี 3 ยูนิต นั่นเอง นะคะ ครั้งนี้ ตอนนี้ เนี่ย ก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันแล้วนะคะ ที่จะเปิดรับสมัครนะคะสำหรับน้องที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะ ในวันที่25 นะคะ ซึ่งในวันที่25 เนี่ย พี่นีนะ นะคะ ของ CGM48 เนี่ยนะคะ ก็ประกาศว่าจะมีไลฟ์พิเศษด้วย มันจะคืออะไรนะคะ จะมาทำให้ จะมาเปิด MV ดูหรือเปล่า ไม่แน่นะคะ น้อง ๆ จะต้องเรียกคะแนนเสียงกันอย่างไร อันนี้ก็ต้องติดตามกันนะคะ แม่คะ เมื่อวานนี้โอริไลเห็นบอกว่า BNK 48จะมีคอนเสิร์ตกับ CGM 48 ด้วยแหละค่ะ คนทุกคนปีหน้านี้นะคะ เราคงจะต้องเก็บเตินเก็บเงินเก็บตุนก็เก็บเงินอยู่แล้วแหละเพราะเรารู้ว่าเลือกตั้ง แล้วมันต้องมีอะไรอีกอ่ะใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มเปิด P นะคะของ CTM48 เรียบร้อยแล้วนะคะ จะแบ่งกระเป๋ากันอย่างไรล่ะนะคะ เพราะอีกหน่อยเนี่ยก็คงมีทีมน้องสาวอีกมากมายนะคะคุณแม่มองเล็งๆแบบนี้แล้วเนี่ย c T m 48มาแนวหวานขนาดนี้นะคะ ถ้ามาทางอีสานแม่ว่าต้องแบบมันๆแบบแบบ วันนี้คุณแม่โอ๊ตก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตาม แล้วก็ดูว่าแม่โอ๊ตทำอะไรมา เดี๋ยวจะ มาคุยเรื่องอะไรต่อเดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะใครอยากให้ทำแม่ทำเรื่องคอนเทนต์อะไร ก็เขียนคอมเมนต์มาข้างล่างนะคะ วันนี้แม่เจอพี่เชอร์ด้วยแหละ อืมจริงๆไม่เชื่อหรอนี่ไงรูปนี้ไงนี่ใช่เจอเวลาเรียบร้อย โอเควันนี้คุณแม่โอ๊ตไปก่อนนะคะ อย่าลืมกดติดตาม แล้วก็ดูว่าแม่โอ๊ตทำอะไรมานะคะ แล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยคุยกันนะคะ ใครอยากให้คุณแม่ทำคลิปอะไร หรือว่าทำเขาเรียกว่าคอนเทนต์แบบไหน คอนเทนต์เรื่องอะไรหรืออะไรที่น่าสนใจก็ให้ความคิดเห็นแล้วก็ส่งมาทางข้างล่างได้เลยนะคะคอมเมนต์มาบอกแม่นะคะ โอเควันนี้ไปก่อนค่ะ ขอทุกคนมีความสุขสวัสดีค่ะบ๊ายบาย เก็บเงินเยอะๆนะ